พี่น้องครับ ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลี้ยงกุ้งเพื่อการส่งออกมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาเพียงชนิดเดียว แต่อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลับพบว่ามีปัญหาผลผลิตตกต่ำโตช้า ไม่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ดีเหมือนที่ผ่านมา จึงได้มีการนำกุ้งขาวแวนามค์เข้ามาเลี้ยงแทนกุ้งกุลาดำจนทำให้ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการเลี้ยงกุ้งขาวไม่น้อยกว่า 90%ของพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดที่ยังคงมีการเลี้ยงกุ้งอยู่ สาเหตุที่ทำให้การเลี้ยงกุ้งขาวเป็นที่นิยมในประเทศไทย เนื่องจากว่ากุ้งขาวเนี่ยเลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับเลี้ยงง่ายโตเร็ว เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็เลี้ยงประมาณ 2 เดือน 3 เดือนก็สามารถขายได้แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในด้านการตลาดการตลาดเนี่ยมีความต้องการผลผลิตกุ้งขาวค่อนข้างมาก การเลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงเท่าไหร่ก็ขายได้ความต้องการทางตลาดก็มีมากก็เลยเป็นที่นิยม ถึงแม้ประเทศไทยจะมีประสบการณ์เลี้ยงกุ้งจนทำให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเลี้ยงกุ้งมากมาย แต่การเลี้ยงกุ้งของบ้านเรายังประสบกับปัญหาการระบาดของโรคกุ้งและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาให้ความสำคัญกับปริมาณผลผลิตมากกว่าคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงทำให้ระยะหลังเกษตรกรเริ่มประสบปัญหาการเลี้ยงที่ไม่ค่อยได้ผล มีหนี้สินเพิ่มขึ้น จากปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การเลี้ยงกุ้งขาวมีความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรมประมงรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งขาวขึ้น มีการรวบรวมความรู้ทางวิชาการ และวิธีการปฏิบัติที่ดีสำหรับการเลี้ยงกุ้งขาว พื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ให้ความสำคัญในการจัดการระบบการเลี้ยง โดยได้จัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งขาว ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้อาชีพการเลี้ยงกุ้งขาว มีความยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร บนพื้นฐานของความพอเพียง ให้อยู่ดีกินดีนั่นเองครับ การดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ของกรมประมง นะครับยกตัวอย่างเช่นกรมประมงเนี่ยเรามีหน่วยโมบายยูนิตนะครับในการที่จะเก็บคุณภาพน้ำในบริเวณแหล่งเลี้ยง เพื่อที่จะทำการเฝ้าระวังและก็แจ้งเตือนให้กับเกษตรกรว่าคุณภาพน้ำ ในช่วงนี้เหมาะสมสำหรับใช้ในการเลี้ยงหรือไม่ หรือไม่เหมาะสมเกษตรกรก็จะมีการปรับตัว ตามสภาพแวดล้อมได้นะครับ ส่วนที่ 2 ก็คือกรมประมงเรามีแลบวิเคราะห์น้ำวิเคราะห์ดิน สำหรับเกษตรกรในช่วงที่มีการเตรียมบ่อนะครับในการเลี้ยงและระหว่างเลี้ยงกุ้งนะครับ หากว่ามีปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำคุณภาพดิน สามารถส่งมาให้กับกรมประมงในการตรวจได้ เนื่องจากเรื่องโรคกุ้งก็เป็นเรื่องที่ มีความสำคัญแล้วถ้าหากว่าเกษตรกรจัดการไม่ได้เนี่ยก็ทำให้เกิดความเสียหายในการผลิตได้เพราะฉะนั้นกรมประมงก็จะมีแลบบริการในการตรวจโรคให้กับเกษตรกรทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรคไวรัส ตัวแดงดวงขาวโรค EMS ที่เกิดจากแบคทีเรียนะครับแล้วก็โรคอื่นๆนะครับซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งและมีปัญหาเรื่องโรคก็สามารถที่จะ walk in เข้าไปใช้บริการของกรมประมงได้เลย กรมประมงได้สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเป็นชมรม การรวมกลุ่มเป็นสากลหรือการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรเล็ก ๆนะครับนอกจากนี้กรมประมงยังให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำนาแปลงใหญ่นะครับนาแปลงใหญ่กุ้งทะเลเพื่อที่จะได้ร่วมกันในการที่จะผลิตเพื่อนำไปสู่ตลาดได้ ซึ่งในโครงการนาแปลงใหญ่ก็จะมีการ มีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ เกษตรกรสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการผลิต และมีช่องทางในการขายออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้การผลิตกุ้งในประเทศไทย เกิดความยั่งยืนและมีศักยภาพ ในเรื่องของการตรวจมาตรฐานฟาร์มนั้น เนื่องจากกรมประมงได้มองเห็นแล้วว่า กุ้งขาวเป็น กุ้งที่เราเลี้ยงเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็ผู้บริโภคในต่างประเทศมีความต้องการบริโภคสินค้าที่มีมาตรฐาน เพราะฉะนั้นกรมประมงก็ได้ให้การบริการในการตรวจรับรองมาตรฐานการเลี้ยงกุ้งนะครับที่เป็นการปฏิบัติที่ดี ซึ่งมีตั้งแต่มาตรฐาน GAP มาตรฐาน COC แล้วก็มาตรฐานมกสของของกระทรวงเกษตรนะซึ่งตรงนี้ก็ จะสามารถทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าที่เขาซื้อไปบริโภคมีคุณภาพดี การเลี้ยงกุ้งเนี่ยมีการส่งออกและก็มีมูลค่าสูงนะเพราะฉะนั้นกรมประมงในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ ก็จัดให้มีการที่จะตรวจโรงงานควบคุมคุณภาพการส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งตรงนี้กรมประมงเราก็มีระบบเฝ้าระวังในเรื่องของมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่เราส่งออกไปทุกล็อตเนี่ย มีคุณภาพเป็นที่ต้องการนะ เป็นที่น่าสังเกตว่าในรอบ 10 ปีมานี้สินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทยโดยเฉพาะสินค้ากุ้งทะเล ด้วยความร่วมมือกันของกรมประมงกับผู้ส่งออกนะเราไม่เคยถูกส่งสินค้ารีเจ็คกลับมานะในปริมาณมาก นอกจากกรมประมงที่มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนการเลี้ยงกุ้งขาวนั่นก็คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ n e c t e c ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานนี้เขามีการทำงานเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงกุ้งขาวอย่างไร ไปฟังกันเลยครับกรมประมงเราก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ อย่างยกตัวอย่างเช่นทางสวทช ทางเน็ตเทคทางไบโอเทคเนี่ยก็ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา การการผลิตโดยเฉพาะการผลิตกุ้งขาวนะยกตัวอย่างเช่นกรณีของไบโอเทคไบโอเทคเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของด้านโรคกุ้งก็เวลามีโรคกุ้งระบาดเนี่ยเราก็ช่วยกันทำงานในการพิสูจน์ทราบว่า โรคกุ้งนี้เกิดจากเชื้อตัวไหนนะครับเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัส แล้วก็นำมาสู่กระบวนการที่จะจัดระบบในการควบคุมทั่วประเทศ ในส่วนของเน็ตเทค เนื่องจากว่ากรมประมงเราก็ได้ทำงานร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้สำหรับการเลี้ยงกุ้งนะปัจจุบันเราก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเช่นเคมไอนะครับเคมไอก็จะเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์น้ำด้วยเทคนิคที่เกษตรกรใช้ ด้วยความแม่นยำมากขึ้น คือแทนที่จะระบุด้วยสายตา ก็จะเป็นการระบุด้วยตัวเลขเป็นดิจิตอลก็จะทำให้ความผิดพลาดน้อยลง นอกจากนั้น ตัวนี้ก็จะได้ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะส่งข้อมูลจากการวัดให้เข้าสู่ มือถือของเจ้าของฟาร์มเลย ก็เจ้าของฟาร์มก็จะสามารถรู้ค่าได้ นวัตกรรมอีกตัวหนึ่ง ก็จะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวเรื่องของการควบคุมคุณภาพน้ำนะครับเน็ตเทคก็ได้ร่วมมือกับกรมประมงโดยเฉพาะผมก็ได้เข้าไปช่วยให้คำแนะนำในเรื่องของการพัฒนาระบบควบคุม การตรวจวัดออกซิเจนอัตโนมัติ ในการควบคุมเครื่องตีน้ำ เพื่อที่จะนำไปสู่การใช้เครื่องตีน้ำให้มีประสิทธิภาพ และก็ประหยัดพลังงาน ซึ่งอุปกรณ์นี้ทราบว่าทางเน็ตเทคก็เริ่มที่จะเผยแพร่ออกสู่ตลาดแล้ว ในปัจจุบันนะครับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเป็นการเพาะเลี้ยงที่ทำให้เกิดมูลค่าและก็การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นกรมประมงเราตระหนัก ในความสำคัญโดยเฉพาะอุตสาหกรรมกุ้ง ซึ่งเราผลิตกุ้งส่งออกไปขายทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าการเลี้ยงกุ้งจะเจอปัญหาในเรื่องของ การดำเนินการหรือปัญหาเรื่องโรคระบาดนะกรมประมงก็จะพร้อมใจร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ เข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นก็เกษตรกรที่มีความตั้งใจในการเลี้ยงกุ้งก็ขอให้พยายามที่จะปรับตัว แล้วก็ดำเนินกิจการในธุรกิจนี้ต่อไปนะแล้วก็ช่วยกันในการที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันกลับคืนมา เยี่ยมไปเลย ฟังอย่างนี้แล้ว พี่น้องเลี้ยงกุ้งทั้งหลาย คงอุ่นอกอุ่นใจเพราะมีทั้งกรมประมงและเด็กเทค คอยสนับสนุนช่วยเหลือ ให้พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกุ้งไทย เป็นเกษตรกรยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ทันสมัยทันโลก เท่กันไปเลยครับ